Thank you. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก นาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็ก ควรอนุโลมไปตามวัย ไม่เข้มงวดมากนัก การจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ต้องให้เด็กฝึกหัดใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็ก ผู้สอนต้องใจเย็น พูดจาไพเราะอ่อนหวาน หาวิธีสอนแปลกๆ เพื่อไม่ให้เด็กมีความเบื่อ คำศัพท์ที่ใช้กับเด็ก ควรเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่าย มีภาพประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจน และมีคำเปรียบเทียบ เพื่อให้รำง่าย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน้าตศิลป์สำหรับเด็ก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็ก คือ ผู้สอนต้องมีใจรักเด็ก พอใจที่จะคลุกคลีอยู่กับเด็กอย่างไม่เบื่อหน่าย มีอารมณ์เย็น เอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง มีอารมณ์แจ่มใส ขณะที่ผู้สอนรู้จักดัดแปลงท่ารำให้ง่ายเหมาะสมสำหรับเด็ก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน้าตัดสินสำหรับเด็ก มุ่งให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผู้สอนต้องสอดแทรกความรู้ ต้องให้เด็กได้รู้ความหมายของเนื้อเพลง โดยการนำเนื้อเพลงมาให้เด็กดูตาม และอธิบายความหมายเนื้อเพลงให้ฟัง เลือกใส่ท่ารำให้มีความหมาย และมีประโยชน์แก่เด็กให้มากที่สุด อันนี้เป็นแม่มดนะนี่นั่งอย่างงี้ จะเป็นแม่มดหรือเป็นนางฟ้าดี แล้วดูอีกอีกหงายอีกหงายขับข้อมืออ่ะอ่ะจิบตรงนั้นก็จุงบินแล้วก็จุงบินใครเป็นเป็ดเป็นเป็ดอ้าวต้งหอมเป็นเป็ดทำไงดีตีเป็ดแล้วนะเออตกจงบินหน่อยต้องฟาบินมาอีกนิดนึงอ่าไปลูกสองตัวเจอกันจีบหกข้าง อนุยุ่มารักกันแล้วป้ายตกหน้าเออ เก่งมากวงบน คิ้วตัวเอง อ่าแล้วตั้งวงคิ้ว กันไปข้างหน้าเลย Thank you.